ประโยค Il y a tellement de choix. Pouvez-vous me conseiller une spécialité de chez vous? แปลว่ามีตัวเลือกมากมาย คุณสามารถแนะนำอาหารอร่อยของร้านคุณให้ผมหน่อยได้หรือไม่คำว่า choix แปลว่า การเลือก ตัวเลือก ในกรณีนี้อาจจะแปลว่า อาหารให้เลือกได้ ให้สังเกตว่าในภาษาฝรั่งเศส คำว่าการเลือก หรือตัวเลือกนี้ ในภาษาไทย อาจจะใส่คำที่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างหน้าเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น เช่นหากกำลังเลือกรายการอาหารอยู่ ก็จะหมายถึงรายการให้เลือก หากกำลังซื้อเสื้อผ้าอยู่ก็จะหมายถึงเสื้อผ้าให้เลือกคำว่า s p e c i a l t y เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ปกติแปลว่า สิ่งที่พิเศษ เมื่อนำมาใช้กับอาหารจะหมายถึงอาหารอร่อย อาหารที่ขึ้นชื่อ คนขายอาหารตอบว่า Oui, monsieur, la plupart des étrangers commandent des nouilles sautées à la taille. ซึ่งแปลว่าข้าคุณลูกค้า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคำว่า commande มาจากกริยา commander แปลว่าสั่งคำว่า nouille เป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ แปลว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่า à la taille เป็นสำนวนแปลว่า แบบไทยๆ อย่างไทยๆ